ทนี้เชื่อว่าใครหลายคนคงเคยมีอาการแบบนี้นะคะ เคล็ดขัดยอกช่วงคอบ่าไหล่ ซึ่งหลายคนก็อาจจะไปนวดบ้าง บางคนก็จะปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวก็หายเอง หยุดคิดในแง่บวกนะคะว่าจะไม่เป็นอะไร เพราะมันเป็นสัญญาณเสียงโรคหมอนรองกระดูกต้นคอเสื่อมได้ค่ะ วันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอถึงประเด็นนี้กันค่ะ อต้อนรับนายแพทย์ชัยยศชัยชันกุลศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลังค่ะ สวัสดีค่ะ คุณหมอครับ คุณหมอคะทุกวันนี้มีสมาร์ทโฟน คนก็จะอยู่ในท่าแบบก้มเล่นมือถือตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้โรคที่เกี่ยวกับคอบาดไหล่มันเพิ่มมากขึ้นไหมคะ โดยปกติเนี่ยในอดีตนะครับโรคหมอรองกระดูกต้นคอเสื่อมเนี่ยเราจะพบในคนไข้ส่วนใหญ่ก็อายุมากกว่า 40-45 ปีขึ้นไปณปัจจุบันนี้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเล่นสมาร์ทโฟนมากขึ้นนะครับ แล้วก็ นั่งอยู่หน้าคอมมากขึ้นนะครับอุบัติการของคนไข้ที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกต้นคอเสื่อมเนี่ยอายุน้อยลง แล้วเราจะเริ่มสังเกตอาการตัวเองได้ไงว่าเราเริ่มเป็นโรคนี้แล้วอะค่ะ แบ่งเป็นความรุนแรงครับ ตั้งแต่ความรุนแรงจากน้อยไปมาก ความรุนแรงจากน้อยเนี่ยเป็นพวกออฟฟิศซินโดมมีอาการปวดบริเวณของต้นคอล้าวลงบริเวณที่ไหล่ทั้งสองข้าง แต่ว่าอาการปวดเนี่ยก็จะเป็นเป็นหายหาย พอคนไข้ได้พัก อาการปวดก็ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปกินยา แต่ถ้าเกิดเป็นหนักๆถึงขั้นผ่าตัดเลยไหมคะ คะถึงแม้ คนไข้จะเพิ่งเริ่มเป็น แต่ว่ามันมีความรุนแรงมากเช่นมีอาการปวดมาก มีอาการชามากมีอาการที่เล้าลงแขนมาก การรักษาเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการรับประทานยากับการทำกายภาพบำบัดก่อน ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 6อาทิตย์ แต่ในกรณีที่ก่อนที่จะถึง 6 อาทิตย์ การเจ็บปวดของคนไข้เนี่ยมันรบกวนชีวิตประจำวันมาก ทำให้คนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เราก็จะเลือกวิธีการผ่าตัดแต่ถ้าผ่าตัดใช้เวลาฟื้นตัวนานไหมคะหมอณปัจจุบันนี้เนี่ยการผ่าตัดของกระดูกต้นคอเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ไม่เสียเลือด แผลก็มีขนาดเล็กฟื้นตัวเร็ว พักอยู่ที่บ้านประมาณ2อสวันก็กลับไปทำงานได้ตามปกติ หรือคนไข้ที่มีการเล่นกีฬาสามารถไปทำกิจกรรมได้ตามปกติ แล้วคุณหมอมีพฤติกรรมที่จะแนะนำไหมคะ ที่จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหมอนรองกระดูกต้นคอเสื่อมการนั่งทำงานเนี่ยก็คือจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับเช่นคอมพิวเตอร์ต้องอยู่ในระดับสายตา เมื่อมีอาการเมื่อยล้าแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนท่าทางบ้างการออกกำลังกายก็ช่วยทำให้กล้ามเนื้อต้นคอ กล้ามเนื้อหลังมีความแข็งแรงมากขึ้น นะครับตัวเท้เองก็แอบปวดคอเหมือนกันนะคะหมอ เดี๋ยวจบรายการนี้รบกวนคุณหมอช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมคะ วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดย โรงพยาบาลเวชธานี ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานี อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ด้านล่าง และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ